ใส่นะฮะมาครับผมหูฟังมาครับผมแผ่นแดงมาสวยงามครับผมดอกนี้แล้วหูฟังมาเป็นเป็นแดงไอ้หูยมันสวยงามฮะสองพันเอ็ดครับผมโอ้โหเบียงวายมา แล้วระเบิดตัวอักษรเข้าไปครับผมได้มาโอ้โหไม่ มาต่อสวยงามฮะแล้วได้เป็นแผ่นดีเจเข้าไปต่อครับผมไหลเป็นไม้ทองคำมาอีกฮะโอ้โหหูฟังต่อเออหูดิสโก้เข้าไปอีกครับผมแล้วเข้าฟรีไงอย่างสวยนะครับ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 ดีเจเขียวมาแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นอะไรหูฟังโอเค เต็มแผงฮะ โอ้โหแผ่นแดงมาต่อครับผมสวยๆฮะเปลี่ยนเป็นวายฝั่งไหน ยังไงมาไหมมาดีครับ โอ้โหสวยๆครับผมดอกนี้ไปต่อครับผมโอ้โหแผ่นเหลืองมาต่อครับผมระเบิดตัวอักษรเข้าไปฮะแล้วก็ไม่ได้อะไรได้มา 609 บาท สวยๆนะ ับไปขยับเบ็ดหน่อยนะครับเบ็ดร้อยไปครับผม เจมาสวยงามฮะไอแผ่นเขียวมาครับผม แล้วเป็นอะไรต่อฮะ เป็นอะไรครับแผ่นเขียวครับผม ยังไงยังไงเปลี่ยนเป็นอะไร อืใบทองคำนะครับผม โอ้โห แต่ไม่ไหลนะฮะ มาครับผมหูฟังมาครับผมแผ่นแดงมาสวยงามครับผมดอกนี้ แล้วหูฟังมาเป็นเป็นแดงไอ้หูสวยงามฮะสองพันเอ็ดครับผม โอ้โหเป็นวายมา แล้วระเบิดตัวอักษรเข้าไปครับผมได้มาโอ้โหไม่มาต่อสวยงามฮะ แล้วได้เป็นแผ่นดีเจเข้าไปต่อครับผมไหลเป็นไม้ทองคำมาอีกฮะโอ้โหหูฟังต่อเออหูดิสโก้เข้าไปอีกครับผม แล้วเข้าฟรีไงยังสวยครับโอ้โหยี่ไหลเป็นเข้าฟรีฮะ บอกเลยดอกนี้ มาดิครับเข้าฟรีเบ็ดร้อยฮะ ไปดิครับผมแผ่นเขียวว่าไงฮะแผ่นเขียวเปลี่ยนเป็นได้โอ้โหสวยงามมากแผ่นแผ่นอันนี้มาหุ้ยไวมาสวยงาม แล้วเป็นอะไรมาเอาดิสโก้กับอะไรมามองไม่ทันนะครับผมหูฟังกับแผ่นดีเจนะฮะ สวยงามครับผมไปกันต่อคูณสามมาเก้าร้อยแล้วครับผมโอ้โหระเบิดตัวอักษรเข้าไปต่อครับผม มานี่ฮะระเบิดตัวอักษรแล้วก็ไม่ได้อะไรครับผมโอ้โหเปลี่ยนเป็นตัวอะไรตัวอะไรขอตัวดีๆหน่อยนะเออหูฟังมันต้องอย่างนี้คูณสี่เข้าไปแปดพันบอกรู้เรื่องโอ้โหยังสวยนะครบบอกเลย ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยดอกนี้